Thank you. ครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับ เข่าก็เป็นอาวุธอีกที่หนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับ การใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะ ส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับ ปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับ เพราะว่าจะให้ พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเ่าเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของของของการแฟชั่นออกมานะครับ แล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมมุมเฉียง และว่าด้วยแรงของของมุมนะครับ แต่สุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เราเรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นมุมนะครับลองพลิกอีมุมหนึ่งนะครับลองเห็นเห็นมุมนี้นะครับ เข่าตรงนะครับเข่าตรงนะครับ ดูลักษณะห้องส่งแรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นขั้นสูงแล้วอาจจะต้องมีองค์ประกอบกลหลายอย่าง เพราะว่าในมุมการเข่าแล้วก็ ลำตัวเราพยายามที่จะทรงลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดทางนั้นทางนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวผู้ต่อสู้ให้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงมันปั๊บมันจะมีการแก้เข่าซึ่งซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทุกตัวนะครับเข่าตรงครับเข่าเฉียง เอาตัด แล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอยนะครับ ครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับ การใช้เข่าที่ดีนะครับนะเราอาจจะส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับ ปลายเท้านะครับ พยายามเหยียดปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับ เพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆ จะจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับ ลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับ ลักษณะตรงๆนะครับเขาเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของของของการแอคชั่นออกมานะครับ แล้วก็เขาตัดนะครับนี่คือมุมมุมเฉียงและว่าด้วยแรงของของมุมนะครับแต่สุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เราเรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นในมุมนะครับลองปิดในมุมนึงนะครับลองเห็นไม่เห็นในมุมนี้นะครับเขาตรง ครับเขาตรงนะครับดูลักษณะห้องส่งแรงนะครับนะจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นขั้นสูงแล้วอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลายหลายอย่าง เพราะว่าในมุมการเข่าแล้วก็ลำตัวเราพยายามที่จะทรงลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดดังนั้นทางนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยว คู่ต่อสู้ให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงมันปั๊บมันจะมีการแก้เขาซึ่งซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทบทวนครับเขาตรงครับเขาเฉียงนะครับเขาตัด แล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอยนะครับ